จริงๆก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ารู้ว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายมาก เพราะเป็นการสอดเข้าตรงเส้นเลือดเข้าไป ตอนที่ฉีดสีเราก็ไม่รู้สึกว่ามีการฉีดสีเข้าไปอาการก็ปกติตาเราก็ลืมตาอยู่ตลอดเราก็เห็นขั้นตอนการทำคุณหมอตลอด พักฟื้นสักวันหนึ่งเราจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เลย คือพอดีขับรถมาที่รีเซพชันแล้วน้องเขาก็ดูอาการฟังอาการแล้วเขาเลยส่งต่อมาที่สุขหัวัจจริงๆคุณหมอเขามีสองท่าน ท่านหนึ่งคืออาจารย์เทิดพงศ์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ ปรสันอาจารย์ที่ผมเป็นอาจารย์ที่ตรวจเป็นเจ้าของไข้อาจารย์ปสันเป็นคนที่ทำเรื่องการสวนบอลลูนเข้าไป คุณหมอเริ่มตรวจดูอาการก่อนมีการเจาะเลือดมีการทำเอ็กโคหัวใจ ตอนแรกก็จะอาจจะให้มีการวิ่งสายพาน แต่พอดีผลเลือดออกมาแล้วมันมีเอนไซม์ที่มันผิดปกติขึ้นมาประมาณสักร้อยหนึ่ง หมอก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องไปสวนหัวใจแล้วล่ะต้องไปฉีดสี ก็เลยส่งมาที่ี c u ขับขึ้นเพื่อมาเตรียมตัวก็คือการส่งต่อมาค่อนข้างเร็วทำให้แบบการรักษาทันทีทันใดเลย คุณหมอก็คือมีการฉีดยาชาที่ข้อมือแล้วก็เริ่มฉีดสีเข้าไป ฉีดเข้าไปข้างใน ตอนที่ฉีดสีเราก็ไม่รู้สึกว่ามีการฉีดสีเข้าไป ก็อาการก็ปกติ ตาเราก็ลืมตาอยู่ตลอดเราก็เห็นขั้นตอนการการทำคุณหมอตลอด คุณหมอก็จะมีจออยู่ 2 จอที่มองดูหัวใจของเราที่กำลังสีที่กำลังวิ่งเข้าไปอยู่ แล้วก็มีการเริ่มใส่บอลลูนเข้าไปในในสองเส้น จริงๆมีทั้งหมด ตามเส้นใช่ไหมฮะเส้นที่ติดต่ังที่สุดคือ 98%เส้นที่2นะติดอยู่ที่ 90%ส่วนเส้นที่3เนี่ย60ถึง70%คราวนี้คุณหมอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องทำสองเส้นที่มันน้อยกว่าก็คือ90กับ60 70%ส่วน 98เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนเลยต้องทำเป็นลักษณะเป็นบายพาสหรือเปล่า เอาเส้นที่มีมีปัญหาก่อน 2 เส้นเนี่ย เพราะว่าเส้นเส้น98%คือเป็นเส้นที่เป็นมานานแล้ว ไม่น่าจะส่งผลกับการเจ็บหน้าอกก็เลยเอาแค่2เส้นตรงนี้ก่อน ก็คือใส่บอลลูนไปสองเส้นเองหลังจากนั้นค่อยค่อยดีขึ้นดีขึ้น รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเจ็บละก็ปกติเลยก็ไม่รู้สึกเวียนหัว ไม่รู้สึกมึนๆอะไรก็ปกติทุกอย่าง เดินเข้าห้องน้ำเองได้เลย ก็เจอคุณหมอพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วคุณหมอจะบอกอีกทีว่าจะต้องในยังไงบ้าง แต่จะต้องมีการทานยาทานยาต่อเนื่องไป เพื่อทำการสลายไขมันเพื่อป้องกันตะกันไปเกาะที่เป็นเส้นลวดที่เราเราสอดเข้าไป คุณหมอก็อธิบายภาพรวมทั้งหมดของการรักษาว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ถ้าเกิดสมมติว่าทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ย อีกวันหนึ่งก็พักฟื้นสักวันหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เลย ก็ไม่ได้มีแบบต้องนอนยาวเหมือนกับผ่าตัดใหญ่ก็ตอนนั้นโอเคเลยครับทำงานแบบเป็นมืออาชีพนะฮะทุกอย่างดีหมดนะครับ